และวินาทีที่มงลงเรียบร้อยขอเสียงปรบมือด้วยครับ There's a reason for my feelings There's a reason why I'm healing Yeah, I feel higher than the ceiling trying to fall deep, fall deep in love, yeah. Cause you really get me, get me, make me fall to my knees, my knees. Every night I fall deep, fall deep. catch up on my reading. I should catch up on my eating. Yeah, but it's hard to keep a thought straight with you all up in my face. จะดีแค่ไหนถ้าคนพิเศษจะมอบของขวัญอันแสนพิเศษให้เรา ในวันที่เราประสบความสำเร็จ